ฮะยังโอเคอยู่นะท่านผู้ชม ไหนลองเพิ่ม โอ้โหไปอออินไปเลยนะครับ ขี้เกียจรอนานนะฮะท่านผู้ชมได้เป็นได้ไม่ได้เป็นไม่ได้นะฮะ อะไรครับเนี่ย ไปครับ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 ก็ดอกแรกผมขออนุญาตไปที่เบ็ด5บาท10ดอกก่อนนะฮะท่านผู้ชมไปครับผมล้างหน้าล้างตาก่อนนะฮะท่านผู้ชม เมื่อวานนะเมื่อวานแตกดีจัดเลย ผมมาเล่นแต่ผมลืมไลค์นะฮะท่านผู้ชมนะเล่นเอ่อดินเนอร์ดีไลท์นะฮะท่านผู้ชมแตกดีมากนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะลองก็ไปตามกันได้นะฮะอ่า อ่ะเดี๋ยววันนี้มาซื้อฟีเจอร์นะฮะท่านผู้ชม ซื้อฟีเจอร์รัวๆหน่อยยังค่อยไหลลื่นอ่ามาไหลลื่นอ่ะขออนุญาตไปที่เบ็ดสามร้อยอ่าเบ็ดห้าบาทนะฮะซื้อฟีเจอร์สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมขอแบบเปิดหัวเปิดตาหน่อยไปครับ ไปสิบหกอุ้ยร้อยสามสิบหกท่านผู้ชมไหมดอกแรกก็มาแล้วนะฮะหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาท เหลืออีกเก้าหมุนฟรีนะครับผมคูณไปอีกแปดสี่สิบบาท คอมโบต่อเปล่าไม่นะฮะหมวกคูณแปดร้อยยี่มีวานลงมาเชื่อมกับเหล้าอีกยี่สิบบาท โอ้โหช็อตนี้อีกร้อยสี่สิบนะฮะท่านผู้ชม คืนทุนแล้วนะครับ โอ้ย แต่ว่าจะให้เราแค่คืนทุนหรือว่าจะให้กำไรเรานะฮะ โอ้โหเงียบกริบ คูณไปแปดสิบบาทช็อตนี้ เออคอมโบไปเรื่อยๆ โอ้โห ไม่เป็นไรครับ ดอกแรกนะฮะท่านผู้ชม ไป ผมขอเพิ่มเด็ดไปที่สิบบาทซื้อฟีเจอร์750 ครับ เริ่ม คูณแปดช็อตนี้สี่สิบเอาฟรีในฟรีเปล่า ฟรีในฟรีไม่มานะฮะท่านผู้ชมมาหลอกช็อตนี้แปดคอมโบโห เอไม่มีตัว แถวสามนะถ้ามีแถวสามเนี่ยเป็นเรื่องนะฮะโอ้ยช็อตนี้ 88 วายคูณโอ้ยพันสี่นะฮะท่านผู้ชมช็อตนี้โอ้ยเลยรางวัลซูเปอร์เมกานะครับ 1,528สองหมุนสุดท้ายนะฮะเอขอคอมโบมา เอ ต่อยังไง มีต่อเปล่าไม่มีแล้ว โอ้โห โอเคนะฮะ ยังโอเคอยู่นะฮะท่านผู้ชม ไหนลองเพิ่ม โอหไปออินไปเลยนะครับ ที่เกียจรอนานนะฮะท่านผู้ชมได้เป็นได้ไม่ได้เป็นไม่ได้นะฮะอะไรครับเนี่ย ไปครับ ช็อตนี้ร้อยยี่ ขอไหลลื่นหน่อยนะฮะ เอดอกนี้สองร้อยสี่สิบโอ้โห ไม่มีตัวต่อนะฮะ นี้480 โห เสียดายเอไม่มีแถวแรกนะฮะ สามหมุนสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมมา เอาใจช่วยผมหน่อยนะฮะท่านผู้ชมแฮลจะแฮลหรือเปล่านะ เออ ยังไง โอ้โห ไม่มีคอมโบต่อนะฮะ ดอกสุดท้ายยังไงครับ โอ้โหขาดคุณนะครับช็อตนี้ ไปขอเบ็ด20 อยากออินแล้วครับ ออินไปเลยนะฮะท่านผู้ชมออินไปเลยนะครับ อันนี้ไม่แนะนำนะสำหรับท่านที่เล่นสล็อตนะฮะท่านผู้ชม อันนี้ผมแค่อยากจะมาลองซื้อฟีเจอร์นะฮะแบบออินนะครับผม ำหรับเกมสล็อตเอ้าช็อตนี้ 176 บาท มีคอมโบต่ออีก 32 และยังมีต่ออีกคูณ 32โอ้โหช็อตนี้มาแล้วนะฮะท่านผู้ชม เงินรางวัลก้อนโตนะฮะเออขอโทษขออภัยนะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ4,080 บาทนะฮะมาแล้วนะครับ เออ ก็ไม่แนะนำนะสำสำหรับคนที่เล่นสล็อตนะฮะ จะรู้ดีว่าการอออินเป็น เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความเสี่ยงสูงนะครับผม แต่ผม แต่ผมไม่ แต่ผมเนี่ยคือมาออินให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยคือกำหนดมาแล้วนะฮะว่าเพียงเท่านี้ก็พอนะฮะสองพันถ้าเสียไปก็เลิกเล่นนะครับผมอย่าไปร้อนตามนะฮะท่านผู้ชม ยังไง เออโอ้โหสองร้อยสี่สิบไม่มีตัวเชื่อมอีกสองสุดหมุนสุดท้ายนะฮะฟีในซีเปล่า ฟรีในฟรีเปล่าเออมาลุ้นกันนะฮะท่านผู้ชมช็อตนี้โอ้ยเลยไปแล้วดื้อโหมาหลอกโหมาหลอกนะท่านผู้ชมเอาไงดีเรา เราจะไปต่อหรือพอเท่านี้นะฮะเราจะไปต่อหรือว่าพอเท่านี้นะฮะท่านผู้ชม โอ้ผมว่าพอแล้วดีกว่านะครับท่านผู้ชมสำหรับเงินกำไรเนี่ยเราได้มา 3,800กว่าบาทก็เพียงพอแล้วนะวันนี้เอาเงินคุณมา 2,000นะครับท่านผู้ชมก็อย่างว่านะฮะเกมสล็อตอย่าไปเล่นนานนะฮะได้ก็ควรเลิกนะครับผมอย่าไปจมนะฮะไม่งั้นเกมสล็อตจะดูดหมดนะฮะท่านผู้ชม ก็ยังไงถ้าชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะ เพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับ อ่ะ อีกนิดนึงนะครับ สำหรับคนที่อยากให้ผมทำเกมอะไร อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ร่างวิดีโอนะฮะ เดี๋ยวผมเข้าไปจัดให้นะครับผม โอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะ สวัสดีครับ